สวัสดีย้อนหลังวันฮาโลวีนนะครับ วันนี้มาดูงานกิจกรรมฮาโลวีนนะครับที่สตองเรียนอยู่นะครับ เอ๊ะตอนนี้สตองกี่ขวบแล้วครับศูนย์ขวบหนึ่งขวบสองขวบสามขวบ กี่ขวบนะสี่ขวบสี่ขวบแล้วนะ วันนี้เราจะแต่งตัวเป็นอะไรกันครับสเกเลตันสเกเลตัน ที่แปลว่าเนโอเค ถ้าแปลเป็นไทยนะโครงกระดูกใช่โครงกระดูกนี่ค่ะแม่ฟอนกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ โอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนชุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับวันนี้พวกเราจะเป็นโครงกระดูก3ตัวเฮ้ซิกเกตัน โอ้โหดูซิกเกตันครับ นี่นี่ก็เป็นแม่ฟอนนะครับ Later on by 9.30 we will start our event and meanwhile everyone ของกระดูกของกระดูก Good morning, everyone. Welcome to Taker International Preschool. And today we are celebrating Halloween. And we have 10 minutes uh, duration. So after 10 minutes, teacher Sima will make a result. นี้ยเกิดเกิดร้องให้ตามเพื่อนค่ะไม่ต้องร้องเลยเกดยุ่ยอง Sweet. Miami. Thank you.